เคมา ได้น้อยหน่อยช่องสามแปลงร่างวายมีตัวต่อ ในแถวสองต่อเนื่องอีกมาอีกหนึ่งตัวเป็นไงจ๊ะแถวสามนะโน้ตบุ๊กเข้าแน่นอนสวยงามพระรามแปดจะแปลร้อยหกสิบไปคอมมูนิไป นี่ไงเรามาอีกหนึ่งดอกจะสวยงามพระรามแปดเตรียมเรียบร้อยมาสองสามมาสองสามสี่แปลงร่างวายแถวเต็มแบบนี้บวกหนักๆสักหนึ่งดอกหมื่นเจ็ดมาแล้วครับผมพี่น้องเอ๋ยตะลึงตึงโปตะลึงไม่ตกบ้านไม่เป็นไรแตกนอกดีแบบนี้มายังมาตามนัดแหละจังหวะนี้ท่านผู้ชมฮะนิ่มๆกันไปท่านผู้ชมนะโอ้ช่วงนี้มันเอาจริงเอาจริง เอาจริงๆฮะ นะมันมีจริงๆนะท่านผู้ชมช่วงที่เกมแต่ละเกมมันแจกเนี่ยช่วงเวลาที่มันแจกเนี่ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนึกถึงหลักความเป็นจริงนะมันดูจริงนะครับผมช่วงที่เกมไม่แจกช่วงที่เกมเกลือมีจริงฮะแล้วก็ช่วงที่เกมมันแจกรางวัลก็มีจริงๆเช่นกันนะผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมนะเกมสล็อตเนี่ยต่างๆนะโดยเฉพาะของค่ายพีจีเนี่ยนะถึงได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะนะแล้วก็มันเล่นเบ็ดต่ำได้ด้วยนะ อ่ามาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับนะจากเข้าสู่นะเฮดต้นชาแนลนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับผม แล้วก็เฮดต้นสเตทฟัดนะในกลุ่มแอปแบนนะครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยรวมถึงนะครับผมเพื่อนๆทั้งฝั่งสปปลาวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะ ช่วงนี้โอ้โห อากาศร้อนนะ ร้อนแบบร้อนจริงๆ เขาเรียกว่า ไม่ฮะเรียกว่าซ้อมขี่อูดกันได้เลยนะครับ ช่วงนี้ก็โอ้โห ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วกันนะครับ ผมนะเฮียต้นเป็นห่วงนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับอาวันนี้นะอย่างที่บอกไว้ทิ้งท้ายในครั้งก่อนนะที่เราเล่นเกมกันไปท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะ มาที่เกมคริปโตนะ ก็ไปไล่ ๆดูละเพื่อนๆที่คุยแชทกันนะบอกว่าเฮียไปเกมคริปโตนะช่วงนี้กำลังมานะครับ เรียกได้ว่า อาจจะไม่เปี้ยงป้างนะ แต่ว่าเพื่อนๆเก็บกำไรได้เยอะเหลือเกินนะครับ ผมช่วงนี้ก็อ่ะชักช้าอยู่ใหญ่แล้วครับผมนะ เป็นช่วงเวลาทองรีบทำกำไรสิใช่ไหมเออโอเคนะครับผมนะเออมันเบ็ดได้สูงสุด 400 แล้วก็นะ ปรับจำนวนอัตราเขาเรียกว่าอะไรอะ อัตราการเล่นอะเบ็ดก็ปกตินะะเดี๋ยวผมปรับไปเบ็ดส0เดี๋ยวผมกดทิ้งนะ กดหลังหน้ากระดานไปก่อนนะ บอกก่อนว่าวันนี้นะครับผมมีทุนมีหน้าต่างอยู่ที่ประมาณ1 0,000แล้วกันท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะโดยประมาณโดยประมาณท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุยกันกับเกมคริปโตโกพร้อมแล้วลุยครับผมไปเดี๋ยวกดทิ้งก่อนนะ กดหลังหน้ากระดานไปก่อนนะขอเทอร์โบนะมันจะได้รวดเร็วนะท่านผู้ชมอืม เออแปลงร่างวายแถวเต็มด้วยสวยดอกนี้ หนักหนักเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันมาช่วงนี้ โอ้ย ไม่ผิดหวังจริงๆ เออ โอ้ยมาแล้วครับผมท่านผู้ชมเอาดิ ไปอะกดยัดกดเลยมาโอ้โหเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกแบบนี้นะ ผมดันเบ็ดสู้ได้นะท่านผู้ชม แบบนี้คือผมดันเบ็ดสู้แบบนิ่มๆได้เลยนะ ไปได้เลยนะมา กำไรมาแล้วครับผมเริ่มที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันท่านผู้ชม นะออโต้ไปทีละสิบหมุนแล้วกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ถ้าบวกมาขนาดนี้นะขอซัดไปถึงสัก อืมสักประมาณเท่าไหร่ดีวะสักประมาณครึ่งครึ่งแสนได้ไหมนะ คงหวังว่าคงจะไม่เกินไปนะท่านผู้ชมนะครับ ไปเรื่อยๆสิเออ มาดิครับ ต่อเนื่องไป โอ้โหนะมีคอมโบสวยๆเรื่อยๆ นะสิบมาแน่นอนอได้น้อยหน่อยวะเอ้ย อืมแถวแรกไม่มี อ่ะเออแปลงร่างไวสองแถวคั่วไปสองสามว่าไงจ้าอะไรก็เข้าแบบเนี้ย นี่ไงละสองพันสามร้อยมาดิครับ โบมาอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวเอาเรื่องกระเบื้องแตกท่านผู้ชมมา นิ่มๆ ไป 2,420นะโอ้โหคริปโตโกมาจริงเพื่อนเอ้ยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่แนะนำกันมานะ เพื่อนในกลุ่มแอปแบนโอ้โห นะ มาจริงมาจริงนะ ผมเชื่อนะว่าเฮียต้นไปทันทีนะ ช่วงนี้กำลังแจกอ่ะจัดให้นะครับ นะท่านผู้ชมนะเหนือสิ่งอื่นใดนะบอกก่อนนะว่า ผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงก็พอนะครับคิดซะว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์นะเล่นเกมให้ดูแล้วก็แตกรางวัลสนุกสนุกให้ดูนะ มีเทคนิคดีๆอะไรเอามาแชร์เอามาเล่นให้ดูท่านผู้ชมนะแล้วรวมถึงใครนะครับ ผมอยากให้เฮียต้นเล่นเกมไหนให้ดูเนี่ยบอกมาได้เลยนะครับไม่เคยขัดใจจัดให้ตลอดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ก็ตาม หรือว่าเกมเก่าก็ตามนะ จัดให้แน่นอนนะหรือไม่มีใครขอ ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆของผมนี่แหละนะท่านผู้ชมโอเคไป ต่อเนื่องนะต่อเนื่องสิบหมุนจ้ะ ไป เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มันจะบวกถึงไหมนะ ครึ่งแสนเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะอาจจะคำๆนะ มาบัตรเครดิตการ์ดเขียวมาเคมาได้น้อยหน่อยช่องสามแปลงร่างวาย มีตัวต่อในแถวสองต่อเนื่องอีกมาอีกหนึ่งตัว เป็นไงจ๊ะแถวสามนะโน้ตบุ๊กเข้าแน่นอน สวยงามพระรามแปดจะไปร้อยหกสิบไป คอมมูนี้ไปนี่ไงเรามาอีกหนึ่งดอกจะสวยงามพระรามแปดเตรียมเรียบร้อยมาสองสามมาสองสามสี่อืแปลงร่างไวแถวเต็มแบบนี้บวกหนักๆสักหนึ่งดอกหมื่นเจ็ดมาแล้วครับผมพี่น้องเอ๋ยตะลึงตึกโปะตะลึงไม่ตกบ้านไม่เป็นไรแตกนอกดีแบบนี้ อือมายังมาตามนัดเลยจังหวะนี้ท่านผู้ชมฮะออืนิ่มๆกันไปท่านผู้ชมนะโอ้ช่วงนี้มันเอาจริงเอาจริง เอาจริงๆ ฮะ นะ มันมีจริงๆนะท่านผู้ชมมาช่วงที่เกมแต่ละเกมมันแจกเนี่ยช่วงเวลาที่มันแจกเนี่ยท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนึกถึงหลักความเป็นจริงนะ มันดูจริงนะครับผมช่วงที่เกมไม่แจกช่วงที่เกมเกลือมีจริงฮะแล้วก็ช่วงที่เกมมันแจกรางวัลก็มีจริงๆ เช่นกันนะผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมนะเกมสล็อตนะต่างๆนะโดยเฉพาะของค่ายพีจีเนี่ยนะถึงได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะนะแล้วก็มันเล่นเบ็ดต่ำได้ด้วยนะก็ไม่แปลกใจเลยอ่ะฝากสิ่งนึ่งท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพูดไว้ก่อนแล้วกันว่านะครับ เอ่อเรื่องเอ่อนี่ยผมจะพูดอะไรโคตรลับอ่ะโอ้โหฟิลิปปินเข้ามาดอกนี้อ่ะมารอบนี้นะถ้าเข้าฟิลิปปินบวกเท่าไหร่ผมก็เอานะจบนี่คือพอนะครับผมไม่ไปต่อแล้วพอใจละนะไม่อยากจะเสี่ยงไปมากกว่านี้แล้ว ยังไงก็ขอถอนก่อน ถ้าจะเล่นต่อยังไงผมก็ขอถอนก่อนนะครับอืมฝากไว้ด้วยนะ ท่านผู้ชมฮะเรื่องโคตรลับอัปเดตเอ็กนะรหัสโคตรลับอัปเดตเอ็กนะสามารถเก็บได้ในคลิปนี่แหละ นะ เดี๋ยวผมจะทำลงให้ แต่ว่าบอกสักนิดนึงว่านะ ให้เพื่อนๆนะนั่งดูเลยเชื่อผมนะ ถ้าไปกดสคริปข้ามเนี่ยเจอยากมากนะถ้าไม่โชคดีกดโดนช่วงจริงๆนะเพราะว่าคนรับเนี่ยนะท่านผู้ชมมันจะปรากฏแค่ไม่กี่วิเท่านั้นท่านผู้ชมฮะมันจะปรากฏแค่ไม่กี่วิเท่านั้น ซึ่งถ้าเรานั่งดูคลิปโดย ไม่ไม่ไม่รี ไม่รีวิดีโออ่ะหรือว่าไม่กดสกิปข้ามอ่ะนะครับผมมันเจอแน่นอนนะเกมให้ดีจะมีทั้ง4มี 4 ชุดนะไม่ใช่3 ชุดนะ บางคนเอาโค้ดสามชุดไปแลกไม่ได้นะครับผมโค้ดรับ ไม่ครบสี่ชุดนะไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมมาสามพันมาก่อนดอกนี้นะเอา้ารอบนี้จริงๆนะผมพูดเลยนะ บวกเท่าไหร่ผมก็เอานะบวกเท่าไหร่ก็เอาฮะพอละนะยังไงก็ถอนในอนรอบนี้ท่านผู้ชม ขอยัดกดเลยนะ ผมขอยัดกดเร็วๆไปเลยนะถ้าบวกก็ดีไม่บวกไม่เป็นไรครับผมพอใจแล้วนะแค่นี้นะ ตอนนี้ก็เก็บมาแล้วเนี่ยจะเป็นรอบเนี่ยสามพันหกนะมา ขอสักหมื่นได้ไหมมาอีกพันเก้ามาแล้วห้าพันหกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยนะ คูณ 12แล้วคูณ เยอะด้วย โอ้โหโดนมาดอกนึงเนี่ย มีแตกได้ง่ายๆ นะสองสามหมื่นเนี่ย นะครับผมมีแตกให้เห็นได้ง่าย ๆ เลยนะ เอามาดูฮะ กดเลยนะยาว ๆ ฮะ อืมมือถือมาพันเจ็ดถึงหมื่นไหมเนี่ย มาสิบมาอู้แถวสามไม่มีนะสิบไม่งั้นเตรียมเลยเนี่ยมาแล้ว อืมอ่าโอเคครับผมนะไม่ถึงหมื่นก็ได้เจ็ดพันห้านะฟิลิปปินส์รอบนี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับพอละอ่ะขอหยุดก่อนแล้วกัน หยุดเพียงเท่านี้นะ ไม่ไปต่อละท่านผู้ชมโอเคครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปนะ ยังไงรอบนี้เนี่ยนะฮิตต้องขออนุญาตถอนออกสักสี่หมื่นนะเดี๋ยวห้าาพันสมร้อยเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อครับผมนะในรอบเกมต่อไปท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปสำหรับเกมคริปโตโกนะโอ้โหช่วงนี้แจกนะ ขอลุยสักหนึ่งรอบแล้วกันนะเรื่องเปลี่ยนเกมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะสักคู่เดียวเดี๋ยวเจอกันฮะ